เธอยังจำได้อยู่ไหม เรื่องราวที่เราเคยผ่านเธอยังคงคอยอยู่ไหมเวลาที่มีให้กันเธอยังจำได้อยู่ไหมตอนเราสองคนจูงมือไปเดินไปเที่ยวไปดูหนังภาพวันเหล่านั้นมันเลือนไป ฉันให้เซอร์ไพรส์ We'll never come back You and it one time หากกนเวลาต้องทำให้เราเจอกัน ใจของฉัน ยังคงไม่คลายรักเธอเธอยังจำได้ไหมเรื่องราวที่เราเคยผ่านเธอยัง ือไปเดินไปเที่ยวไปดูหนังภาพวันเหล่านั้นมันเลือนไปวันเวลาหมุนเวียน จะหมดรักก็คงต้องไป จะมีเขาเราคงต้องจากถัดจากวันนี้เราคงต้องขาดฉันคงทำได้เพียงภาวนาให้เธอหวนคืนรักของเขาราคาเท่าไรเธอจึงได้ซื้อเวลาทั้งหมด จากกันใจของฉันยังคงไม่คลายรักเธอเธอยังจำได้ไหมเรื่องราวที่เราเคยผ่านเธอยังคงคอยไหมเวลาที่มีให้กันเธอยังจำได้ไหมตอนเราสองคนจูงมือไปเดินไปเที่ยวไปดูหนังภาพวันเหล่านั้นมันเลือนไป ฉันยังคงไม่คลายรักเธอ